โลกมืดดำถูกสุดรั้งและถูกดึงไป ได้ทั้งงงได้ในให้ฉันได้ไปอยากหายไปจากโลกนี้ ในคืนที่ไร้แสงดาวพอถึงตอนเช้าก็กลับมือดำอยู่ในโลกเท่าๆ ลกที่ฉันได้ตามโตมา มันแสนจะปวดแล้วก็ทรมานและเข้มแข็งเท่าไรจะสู้เท่าไรกับโลกไม่ได้สักทีเหยียบฉันให้จมลง แต่ว่าฉันไม่มีแสนไว้ได้ไงตายปล่อยฉันให้ไปจากโลกไร้แสน ได้แล้วไม่อยากเชยชม เจ็บแสบระทมมันเหมือนจะตาย มันมากแั่ฉันทนไว้ ถูกจุดรั้งและถูกดึงไปในทางองงใดๆให้ฉันนี้ไป อยากหายไปจากโลกนี้ โลกที่ฉันได้ตามโตมา มันแสนจะปวดแล้วก็ทรมาน ให้เข้มแข็งเท่าไรจะสู้เท่าไรกับ ปล่อยฉันให้ไปจากโลกไร้แสงแห่งนี้ดำดิ่งในโลกมืดดำถูกสุดรั้งและถูกดึงไปแต่ทางโอกได้ไหนให้ฉันได้ไป อยากหายไปจากโลกนี้ ในคืนที่ไร้แสงดาวพอถึงตอนเช้าก็กลับมืดดำ อยู่ในโลกเท่าอยู่ตาสีเทาโลกฉันไม่เพียงแค่ 想你沉落，但幻想未飄逝，背定熱帶，閉上呢排，掉到底石。